ห้าสิบแปดไกลเคียงกับิบอีกขาดแค่สองบาทนึงไปหกบาทเลยก็แล้วกัน โอเคเดี๋ยวเขาเล่นไปเรื่อย ๆ เนาะค่ะสำหรับมือนี่เป็นสูตรสิบเปอร์์เเซ็นตออ แถวหนึ่งมาสี่สิบแปดบาทเฮ้ยมาว่ะห้าสิบสองบาทเนาะค่ะ โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านให้เขากลุ้มเนาะค่ะ กดเขากลุ้มมาก่อนเนาะเดี๋ยวเขาคอยมาพูดคุยกันอีกเทียนึงโอ้โหมาอางุ่นสี่บาทเสียดายโลว่าเขา อ่ะสำหรับสูตรที่หนูนะใส่เหรียญโลมาเนาะคะ่ะกะมีหลายสูตรเนาะหากผู้ใดมากสูตรใดก็สามารถยิบจับไปใส่ได้เลยเนาะคะ่ะกะเอาไปเปลี่ยนสูตรแน่นิดน้อยอย่างซีเลยเนาะเลือกเวลาเล่นดีๆเนาะคะ่ะสำคัญเลย อ่ะ คอมโบหาเขาเฮ้ย คอมโบหกสวยงามมาฟรีสปินสิบข้างโอ้โหเสียดายฮะสมมติเอ่ออังุ่นกับโลล็อกสองสลับกัน ได้แค่ยี่สิบข้าง เสียดายว่ะ เออมาสองบาทสีขาวแถวหนึ่งบอสนั่นละเออโอ้ยสองร้อยสิบบาท โอ้โหซุปเปอร์เมกะวินแตก แป้งแตกไม่หกบาทว่ะนี่อย่างวะคือว่แตกไม่ร้อยหาสิเนี่ยโอ้เสียดายว่ะเสียดายมันบ่เขาไม่ร้อยหาสิไทยว่ะ ตัวมะเข่าไม่หกบาทโดนโดนเข่าเทียนเนาะค่ะพวกมงกุฎ สิงโตทหารแถวหนึ่งเนี่ยเออ โอเค ข้าวบัวมาสอารี่สี่บาท โคตรเอาไปปั๊บไม่ก้อนเนาะค่ะ เป็นสามสิบบาท เออ วันนี้เป็นมือของหนูนะโห มาอยู่หกิบโลค่ะ สวยงามก็ว่าอยากให้มันเข่าก็ไม่ร้อยหาสิบมากว่าว่ะมุ่งกุดเลยเสียดายเนาะ เมื่อกี้เสียดายนะ อ่ะ แจกันดีค่ะ สวยงามคอมโบสองมา โอเคบวกมาหาสิบบาทเนาะคะ่ะผู้ใดที่บ้านในเขากลุ่มเทเลแกมบอกอีกเทียนึงเลยกันแล้วกัน อย่าลืมกดเขากลุ่มมาเนาะคะ่ะกลุ่มเทเลแกมหนูนะปักมุดลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วลองกดอ่านเพิ่มเติมเบิ่งเนาะคะ่ะ จะเป็นกลุ่มพาเล่งเทเลแกมกลุ่มคุยสดเนาะเขามาพูดคุยพบปกกันได้เนาะคะ่ะเขามีกิจกรรมไฮเลนเนาะเออสำหรับผู้ใดเป็นสายแบบ สายสายฟีสายอย่างเสียกดเขามาได้เลย หยูนะแนะนำเลยเนาะค่ะกลุ่มนี้โอ้โหหกสิบอาุนสวยงามสี่สิบบาทเสียดายเสียดายโลกว่าตกไห่ตรงองุนว่าเป็นอย่างไป เดี๋ยวเก็บพอดหกหกร้อยบาทเขาปรับมาอีกเทียนึงเนาะค่ะโอเค เออยี่สิบบาทมงกุฎค่ะ เออองุ่นมาจังไหน โอ้โหขาดอีกเที่ยเดียวขาดอีกเที่ยเดียวนะคะว่าจะได้ในซีสปินสวย เออ ดับขวานเอางุนมาโอ้โหพอตัวให้โอเคค่ะค่อยๆไต่ขึ้นไปซีร้อยแล้วขึ้นๆลงๆแล้วค่ะก็อยากจะบอกว่าต้องใจเย็นๆเนาะกับโลมา เออดาบขวานสวยโลมาสวยไว้เขาค่ะคอมโบซีมา โอ้โห น่าจะได้จักคอมโบหาคอมโบหกไปค่ะฟีสปินซีข้างโอ้โห เออยี่สิบบาท นึกว่าจะซื้อพวกเขาเลย สวย อีกสี่สิบบาท แจกัน โอเค สองร้อยบาทแล้วนะคะสะสมอยู่ตอนนี้ ข้างสุดท้ายค่ะ เออสิบบาท โลมา สวย ขออีก โอ้โห มา มา โอเคค่ะ ตอนนี้หนูนะ บวกมา 220 บาทแล้วค่ะ600แล้วไป ขออนุญาตปรับไม่แล้วค่ะเป็น 60 บาท ตอนนี้อยู่ในสูตร10%อยู่แล้วค่ะ สำหรับสูตร10%นี่ก็คือ ใส่ 10%ของเงินที่เท่านี้อ่ะ เออของ10%ของทุนแน้ะค่ะจังจะ10 บาท จะใส่ 6 บาทไปเลย1 5อยหาสิบก็ใช่จะใส่1ิบหาบาท เนาะ อันนี้เขาหอยหกร้อยก็เลยปรับเป็น โอ้โหสามร้อย หกร้อยนี่คือใส่หกสิบบาทแล้วค่ะ แล้วกับพันหาเขายังปรับไปเป็นร้อยหาสิบอืมสิบเปอร์เซ็นต์นี่ค่อนข้างที่สิเลนง่ายเนาะค่ะ แต่ว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่หนูนะเลนเลนยากเอาเรื่อง เออเลนยากเอาเรื่องเนาะสำหรับผู้ใดที่มักเลนสูตรใดก็เอาไปปรับใส่ได้ แล้วก็จะมีสูตรออโต้น้ำเนาะค่ะก็คือเปิดหัวออโต้ เปิดหัวออโต้คืออย่างก็คือ เวลาเขาปรับไปปุ๊บเขาใส่ออโต้ไปก่อนเลยสิบครั้ง หากผู้ใดบ่มั่นใจว่าเล่นแล้วมันสิเข่าบอลหนูนะแนะนำว่า ให้เช็คไม้ก่อนเนาะค่ะใส่ไม่บาดหาซิปเช็คก่อนกักซิปเทียเนาะถ้าสมมติแตกหาหกข้างขึ้นไปเนี่ยเล่นต่อได้เนาะค่ะถ้าสมมติมันไม่ค่อยแตกไม่ค่อยเข่าบ่เอียงเนี่ยเออกะแนะนำว่าสมควรถอยดีกว่าเนาะแต่ว่าโลมานี่ยางตตำนี่สมควรที่จะแตกแบบเนี่ยฟันแค่นึงนับนึงอะค่ะจักเจ็ดแปดข้างขึ้นไปเลยก็ยังดี เพราะว่าเวลาโลมาแตกเนี่ยสองละฟันรอบที่สองเห็นปะ เนื่องข้างเนี่ยมีโอกาสฟันหลายเทียเนาะค่ะกบร้องเอาไปปรับใส่ไดเนาะสำหรับเทคนิคที่หนูนะร้องเล่นว่าช่วงเวลาใดมันเขาหนูนะก็ที่ใส่แบบซี่ตลอดเนาะค่ะ เป็นเทคนิคเช็คไม่เนาะง่าย ๆบ่อยู่ยาก เออ เดี๋ยวค่อยๆโอ้โหมา โบนัสเข่าโอเคค่ะตอนนี้ได้เข่าโบนัสฟันสิงโตแล้ว ขอดาบคู่ขึ้นมาวานมาเออไปขวาค่ะเออดาบเดียว สวยงามโอ้โหมันถึงบิ๊กวินแตกเฮ้ยบิ๊กวินแตกกว่าม้าแล้วว่ะหกร้อยบาทแล้วค่ะ โอเคเราไปไส้เออดับโอ้โหสองดาบติด เฮ้ยมาว่ะมันโมเมนต์มือโลแล้ว โอเค มือดาบโอ้โหโลว่าหนาวว่าถึงเลยว่ะโอ้โห เอาถึงปุ๊บมาปั๊บ อย่างวะขวาเออดับโอ้โห โดด กลางเออดาบคู่โอ้โห ไม่มักโดดว่ะ โอ้โห โลสภาพ เออเออฟันถึก โอ้โห กำลังเซ็งเลยหกร้อยบาทค่ะ โอ้โห ตีพื้น สภาพ อ่าโอเค หนูนะ บวกมา2,160 บาท ถือว่าโอเคเลยเนาะค่ะเมื่อนี้หนูนะ ฟันสิงโตถือไป 3 ครั้งตัวได้เป็นดาบเดียวเนาะค่ะ ไปปรับใหม่ก้อนร้อยห้าสิบแล้วค่ะ โอ้โหสวยอีหลีว่ะเมื่อนี้ มันเป็นวันของฉัน เออห้าสิบบาทอาุนสวยโอ้เออ สำหรับผู้ใดที่บ้านในกดติดตามช่องเนาะค่ะก็ขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับช่องรักปันสลอตหักชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอกค่ะเออฝากกดคนละครั้งกับพอเนาะไม่ต้องกดสองครั้ง เออ ไป สวยรอยหาสิบบาทเออสองพันละขึ้นขึ้นลงลงนะคะกะค่อยๆหนึ่งไปใจเย็น ๆ กับมัน สำหรับผู้ใดที่เล่นเกมโลมากอะน่าจะพูดเนาะค่ะว่าเป็นเกมที่ต้องใส่เวลาใส่มันนี่หนีเนาะเออ ต้องใส่เวลาเล่นกับมัน จักน้อยแน่เออโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยไม่แจกันมาว่ะบิ๊กวินแตกอีกแล้วนะคะ2,150 บาท โคตรเอา 3,000แะไปค่อยเรียนไปโลมา เออเอางุนมา โอเค สวยงามโลมา เออสวยงามมาอีกแล้ว150บาท อีก 4 ช่องไม่เขาฟีสปินน้ำว่ะไม่ดีว่ะโอเคฟีสปินสี่ข้งค่ะสะสมยี่สี่ร้อยบาท สวยโอ้โหแถวหนึ่งมาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแถวหนึ่งมา เออร้อยหนึ่งสวยห้าสิบบาท โอ้โหไลน์นี้บ่ได้ ไลน์นี้บ่ได้เนาะค่ะเสียดาย โอเคค่ะ บวกมา900 บาท4พันแล้วไปยังไปได้ต่ออยู่ด้วยค่ะร้อยห้าสิบขอโมกุดแถวหนึ่งมาเซาเลนเลยมาสภาพไปเขาอย่างไม่หกบาท เออ สวย แจกัน โอเคแปดร้อยบาท ขอแบบไม่ยิ่งใหญ่จักไม่นะมาเออ ในกันมงกุฎค่ะ โอ้โหขาดอีกเพียเดียวของฟีสปินไม้ดีอยู่นะเวลานี่โอเค200บาทดาบฟ้านองุ่นสวย เออในดาบฟ้านอยู่โอ้โหขาดอีกเพียเดียวอีกแล้วจะเข่าฟีสปินขาดอีกเพียเดียวแล้วค่ะสวยลงมา โอ้บอมา อ่ะ โอเคเท่าไหร่ละ หาพันเก้าแล้วค่ะ โอ้โหเออมาหาสิบบาท สวยงาม โอ้โหดาบขวานมาหกร้อยบาทค่ะ โลอีก โอเค คอมโบสามอีกเทีนึง โอ้โหห้าสมุดหัวสิงโตเป็นทหารนะเขาซีได้คอมโบซีเราได้ฟรีสปินต่อ โอเค เดี๋ยวดูนะกะขอพอซัมนี่กันแล้วกันเนาะค่ะหกพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเนาะกะถือว่าโอเคเลยสำหรับเอ่อ